สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปริตาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเด็กๆนะคะชวนกันขึ้นรถไฟ มาเที่ยวประจวบนะคะ มา มาเยี่ยมน้องข้างแว่นนะคะ แล้วก็เราก็เอาขนมปังให้เขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ รถไฟ 同学，两同学。 Yep. งานอ่ะน้องคงจะอิ่มไปแล้วแหละ เราก็เลยต้องแบบ